ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนอุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลังการผ่าตัด มักมีความเสี่ยงสูงที่จะพลัดตกหกล้ม ในขณะที่ขึ้นและลงเตียงทำให้เกิดการบาดเจ็บหนักและบางรายอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับ เพื่อช่วยแก้ปัญหานี้ทีมนักวิจัยคนไทย ได้ออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงแบบปรับนั่งได้ ที่มีชื่อเล่นว่าเบนเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม จากการขึ้นลงเตียงครับ นักวิจัย m t e c h สวทชได้ลงพื้นที่สถานพยาบาลทำการเก็บข้อมูล และสรุปปัญหาเพื่อนำมาออกแบบพัฒนาอุปกรณ์ โดยนำความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก หรือที่เรียกว่า human centric design เพื่อช่วยลดอัตราเสี่ยง ต่อการหกล้ม จากการขึ้นลงเตียงที่มีความสูง กระตุ้นการลุกนั่งได้ด้วยตัวเองบ่อยๆ เพื่อลดการนอนติดเตียง นอกจากนี้ยังใช้เป็นเก้าอี้สำหรับพยาบาลในการทำหัตถการ เป็นที่นั่งสำหรับญาติรวมถึงเป็นเครื่องมือสำหรับช่วย ในการทำกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ัดได้อีกด้วยต้นแบบอุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดลองใช้เก็บข้อมูลการใช้งานที่โรงพยาบาล และออกแบบใหม่ จนได้เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ได้จริง เหมาะสมกับทั้งที่โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยหลังผ่าตัดและที่บ้าน วิจัยและพัฒนาโดย m t e c h สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000